ตอนที่ 19 นะคะ อนุพันธ์และการนำไปใช้ตอนที่2ค่ะ ในตอนนี้นะคะ ก็มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงการอนุนำอนุพันธ์ไปใช้ในการหานะคะ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากร และประมาณจำนวนประชากรในอนาคตได้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะมาศึกษาเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรก่อนนะคะปัจจุบันประชากรโลกเนี่ยได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรเนี่ยมันเกิดจากอัตราการเกิดแล้วก็อัตราการตายนะคะ มารู้จักคำศัพท์อีกสองคำนะคะคำว่าอัตราเพิ่มเนี่ยหมายถึงอะไร ก็หมายถึงอัตราการเกิดเนี่ยมากกว่าอัตราการตายค่ะทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนะคะ ก็จะเป็นบวกอะค่ะ ในทางกลับกันนะคะ อัตราลดเนี่ยจะหมายถึงอัตราการเกิดเนี่ยน้อยกว่าอัตราการตายค่ะ ก็ทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากร แทนที่จะเป็นบวกใช่ไหมคะ ก็จะเป็นลบมาค่ะ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปพิจารณานะคะเเรื่องของอัตราเพิ่มหรืออัตราลดนะคะ เราลองมาดูค่ะว่าในสังคมผู้สูงอายุหรือ Aging Society นะคะ ประเทศไทยก็มีแนวแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอะค่ะซึ่งอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรไทยเนี่ยมันจะลดลงเเนื่องมาจากการวางแผนครอบครัวนะคะในปัจจุบันผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยก็จะมีลูกเนี่ยไม่เกินสองคนนะคะ ทำให้ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเนี่ย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะเพื่อให้เข้าใจง่าย ๆนะคะ เราก็จะมาดูกราฟกันนะคะกราฟนี้นะคะ จะแสดงอัตราเพิ่มแล้วก็จำนวนประชากรระหว่างพศ2548ถึงถึง2578นะคะเเป็นการทำนายล่วงหน้าด้วยนะคะ ทีนี้มันก็จะมีอะค่ะ ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นร้อยละ นะคะ ส่วนด้านขวาก็จะเป็นจำนวนประชากรนะคะด้านล่างก็จะเป็นปีพศนะคะ ส่วนแท่งสีฟ้าเนี่ยนะคะ ในรูปก็คืออัตราเพิ่มอะค่ะ แล้วก็เส้นสีแดงอันนี้นะคะ ก็จะหมายถึงจำนวนประชากรนะคะปีพศ 2548นี่นะคะเป็นปีที่เริ่มมีการศึกษานะคะ เพื่อประมาณ ประชากรในอนาคตนะคะ โดยสถาบันวิจัยประชากรและก็สังคมอะค่ะพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีประชากรนะคะในปี 2548 เนี่ยประมาณ 62.2 ล้านคนนะคะ ทีนี้เวลาเราจะดูจากกราฟนะคะก็คือออด้านล่างอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็ดูปีพศนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็คือ 2548 นะคะเป็นปีที่เริ่มศึกษา แล้วก็ส่วนจุดสีแดงบนเส้นโค้งเนี่ยนะคะ ก็คือเป็นจำนวนประชากรนะคะจากจากกราฟตรงนี้ก็จะได้ว่าประมาณ 62.2 ล้านคนนะคะ ทีนี้1ปีถัดมานะคะประชากรไทยในปีพศ 2549 เนี่ยค่ะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 62.5 ล้านคนนะคะ ก็วิธีดูเหมือนกับเมื่อกี้นี้นะคะ ก็คืออ จุดสีแดงเนี่ยนะคะก็บ่งบอกว่าจำนวนประชากรนะคะซึ่งจากกราฟ่าประมาณ 62.5 ล้านคนนะคะก็เท่ากับว่า 1 ปีเนี่ยมีคนเพิ่มขึ้น 3 0 0แสนคนเศษนะคะก็คิดเป็นอัตราเพิ่มประชากรก็ร้อยละประมาณ 0.6 ต่อปีนะคะด้วยอัตราประมาณนี้นะคะเเราก็จะนำมาคำนวณนนะคะ แล้วก็พยากรณ์ จำนวนประชากรในอนาคตนะคะทีนี้จะเห็นว่าการเพิ่มของประชากรในอนาคตนะคะ จะเป็นการเพิ่มที่ช้าลงอะคะ่ะ แต่ละปีอัตราเพิ่มของประชากรก็จะค่อย ๆ ลดลงลดลงนะคะ เราก็ดูแท่งสีฟ้าเนี่ยค่ะ ความสูงของแท่งก็จะค่อยลดลงลดลงนะคะ นั่นแปลว่าเป็นไงคะ ถ้าดูจากรูปกราฟเนี่ยก็คือในปีพศ 2565 นะคะจำนวนประชากรเนี่ยมันจะมีประมาณ 65 ล้านคนนะคะจะเห็นว่าเป็นปีที่ประชากรไทยเนี่ยเเกือบถึงจุดอิ่มตัวนะคะ หมายความว่าอัตราการเกิดเนี่ยจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตราการตายทำให้อัตราการเพิ่มก็คือไอ้แท่งสีฟ้าของเราเนี่ยมันใกล้เคียงกับศูนย์นะคะ ทีนี้ถ้าเกิดเราดูในปีต่อๆมานะคะ จะเห็นว่าอัตราเพิ่มของประชากรนี่เป็นไงคะ ก็จะเริ่มติดลบไปเรื่อยๆนะคะ นะคะ ก็คือมันแท่งสีฟ้าของเราก็จะต่ำกว่าศูนย์นะคะทำให้จำนวนประชากรในแต่ละปีเนี่ยเราก็ลดลงไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าจากกราฟเนี่ยเขาก็จะพยากพยากรณ์จนถึงปีพศ2500 78 เลยใช่ไหมคะ เห็นไหมคะ ทีนี้ในปี พศ 2578 เนี่ย ก็เดาว่าในอนาคตเนี่ย ประเทศไทยน่าจะมีประชากรสูงอายุเนี่ยมากกว่าประชากรวัยเด็ก แล้วนะ แล้วก็ในปีนี้ ประเทศไทยน่าจะมีประชากรประมาณ 63.7 ล้านคนนะคะอ่าทีนี้เมื่อกี้เราดูจากกราฟ จากใช้วิธีทำนายโดยสถิติใช่ไหมคะ ทีนี้ตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยค่ะ เราจะทำนายหรือประมาณประชากรในอนาคตนะคะ โดยใช้เรื่องของอนุพันธ์เข้ามาช่วยค่ะ ในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ ถ้าพบว่าประชากรของประเทศไทยในปีพศ 2548 เนี่ยเเราให้เป็นปีที่เริ่มศึกษาใช่ไหมคะ ก็ให้ทีเท่ากับศูนย์นะคะ เมื่อเวลาผ่านไปทีปีเเขาบอกว่าจำนวนประชากรที่สังเกตได้จากกราฟเมื่อกี้เนี่ย เพิ่มจำนวนขึ้นแบบทวีคูณ ก็คืออัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรเนี่ย เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนประชากรในขณะนั้นนะคะ สมมุติว่าในการเพิ่มของประชากรเนี่ยไม่มีปัจจัยใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะออย่างเช่นเรื่องของอะไรคะ เกิดภัยธรรมชาติทำให้คนตายผิดปกติ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราไม่เอามาคิดคำนวณนนะคะ ทีนี้เขาต้องการให้เราหาเนี่ยทั้งหมด 5 ข้อนะคะ คือตั้งแต่ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.5 นะคะะเราค่อยๆค่ะ มาดูข้อที่ 1 กันก่อนเลยนะคะ เขาให้หาสมการของอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรณเวลาทีสมการใช่ไหมคะอัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากร ถ้าเกิดเราให้ n แทนจำนวนประชากรที่มีอยู่ในประเทศไทยณเวลาทีใช่ไหมคะคำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนะคะก็หมายถึง dn by dt ค่ะแล้วรู้ได้อย่างไรว่ามันแปลผันกับ n ก็โจทย์บอกว่ามันเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนประชากรในขณะนั้นนะคะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเครื่องหมายการแปรผันนะคะเป็นเครื่องหมายเท่ากับก็แปลว่าเราต้องมีค่าคงตัวของสัดส่วนเข้ามาคูณด้วยนะคะก็เลยทำให้เราได้ว่า dn by dt ของเราเนี่ยเท่ากับ kn นะคะโดย k เป็นค่าคงตัวของสัดส่วนค่ะ แล้ว n ที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะที่เป็นจำนวนประชากรเนี่ยมันจะขึ้นกับตัวแปร t ค่ะหรือ n เป็นฟังก์ชันของ t นั่นเอง เราก็ได้แล้วค่ะ สมการของอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนะคะก็คือ dn by dt เท่ากับ kn ค่ะ ก็ให้เป็นสมการที่1นะคะเดี๋ยวเราจะนำสมการที่1เนี่ยไปใช้ในข้อถัดไปนะคะ ในข้อที่ 1.2 เขาให้หาสูตรสำหรับจำนวนของประชากรณเวลาทีจำนวนของประชากรก็คือต้องการให้หา n ค่ะ อันนี้เราก็คงต้องใช้เรื่องของอินทิเกรต หรือปริพันธ์มาช่วยนะคะ จากสมการหนึ่งเราก็จัดรูปใหม่ค่ะ ให้ n อยู่กับ dn นะคะ แล้วก็ k ของเราเนี่ยก็อยู่กับ dt ค่ะ ก็จะได้ดังนี้นะคะ n คูณอยู่ก็ย้ายมาเป็นเศษ1ส่วน n dn ก็เท่ากับ k dt อะค่ะ แล้วเราก็เป็นไงคะ อินทิเกรตเข้าไปทั้งสองข้างนะคะอินทิเกรตเศษ1ส่วน n dn ก็ได้เป็น log absolute n นะคะฐาน e ค่ะ ก็ได้เท่ากับเป็นไงคะ อินทิเกรต k dt ก็ได้ kt แล้วก็บวกด้วย c ค่ะ เมื่อ c เป็นค่าคงตัวนะคะเสร็จแล้วจุดมุ่งหมายเราอยากหาจำนวนประชากรใช่ไหมคะ ที่เวลา t ก็แปลว่าอยากหาว่า n มีค่าเท่าไหร่ มันติดอยู่ในรูปของอยู่ในล็อกฐาน e ใช่ไหมคะ เราก็เป็นไงคะ ฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันล็อกก็คือฟังก์ชันเลขชี้กำลังหรือ exponential เราก็ take e เข้าไปทั้งสองข้างนะคะ ของสมการนะคะ e เจอกับล็อกฐาน e ด้านซ้ายก็เลยเหลือแค่ล็อก absolute n นะคะ แล้วอันนี้เราก็เป็นไงคะ เลขที้กำลังมันบวกกันอยู่ เราก็แยกเป็น e ยกกำลัง kt คูณกับ e กำลัง c อะค่ะ ถ้าเราจะหา n ก็แปลว่าเราจะถอดค่าสมบูรณ์ใช่ไหมคะ ขวามือก็จะเป็นเครื่องหมายบวกลบอะค่ะ แล้วเราก็เรียกใหม่อะค่ะ เรียกบวกลบ e กำลัง c ตัวนี้ว่า c ซะ ก็เลยทำให้เราได้ว่า n ของเราเนี่ยเท่ากับ c คูณกับ e ยกกำลัง kt อันนี้เราให้เป็นสมการที่2นะคะ สมการที่ 2 ก็คือ สูตรที่ต้องการค่ะก็คือ สูตรสำหรับจำนวนของประชากรณเวลาทีค่ะ ต่อมาในข้อ 1.3 นะคะโจทย์ยาวนิดนึง เราค่อยๆออ่านค่ะก็คืออบอกว่าเริ่มต้นในปีพศ 2548 ก็แปลว่าตรงนี้บอกเราว่า t เท่ากับศูนย์นะ มีจำนวนประชากร 62.2 ล้านคน อันนี้ก็บอกค่าอะไรคะ ตัวแปร n มาให้อ่ะค่ะ เพราะนั้นเดี๋ยวจากสมการที่2นะคะ มันจะติดตัวแปรทั้งหมด 3 ตัวค่ะ ก็คือมี n มี k มี t แต่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้า t เท่ากับ 0 n เท่ากับ 62.2นะคะ เมื่อเราแทนค่า t กับ n ลงไปในสมการ2นะคะ เราก็จะได้ค่า c ออกมาค่ะ พอได้ค่า c ออกมาเสร็จใช่ไหมคะ เราก็นำค่า c ตัวนี้ค่ะ ก็ไปแทนในสมการที่ 2 ค่ะ ซึ่ง c ที่เราหาค่าได้มาได้เป็น 62.2 ใช่ไหมคะ ก็เลยทำให้เราได้ว่าเป็นไงคะ n ของเราเท่ากับ 62.2 e กำลัง kt ค่ะ เดี๋ยวจุดมุ่งหมายอยากหาจำนวนประชากรณนะเวลาทีใช่ไหมคะ อยากหาสูตรของมัน นั่นก็แปลว่า อยากหา n อยู่ในรูปของ t ค่ะ แต่ตอนนี้ สมการ 3 ที่เราได้มา มันติดค่า k ด้วยค่ะ แล้วก็ค่อย ๆ อ่านต่อนะคะ หลังจากเวลาผ่านไป 1 ปี ก็คือ t เท่ากับ1นะคะ สังเกตว่ามีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 62.5 ล้านคน อันนี้ก็คือ n เท่ากับ 62.5 นะคะ เราก็แทนค่าในสมการ 3 แทนค่า n กับแทนค่า t ค่ะ มันก็จะเหลือค่า k ใช่ไหมคะ เราก็สามารถคำนวณค่า k ได้ค่ะ โดยการเดี๋ยวเราจะจัดรูปเป็น k เท่ากับนะคะ เพราะนั้น 6 ก่อนอื่นนะคะเเราก็เทคล็อกฐาน e เข้าไปทั้งสองข้างค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะใช้สมบัติของล็อกนะคะ อันนี้ก็เป็นไงคะล็อกของผลคูณ เราก็จะได้ว่ามันคือผลบวกของล็อกใช่ไหมคะ ล็อกที่พูดถึงหมายถึงล็อกฐาน e นะคะ แล้วก็เป็นไงคะ ล็อกของ e กำลัง k ล็อกฐาน e ใช่ไหมคะ พอมาเจอกัน เราก็ดึง k ออกมานอกอล็อกได้ ล็อก e ฐาน e ก็เป็น 1 ไปอะคะ่ะเพราะนั้นเราก็ได้แล้วค่ะ ค่า k ของเราตามต้องการเเราก็ย้ายไปไงคะล็อก62.2 ฐาน e ไปทางด้านซ้ายมือนะคะ จากบวกก็เป็นลบ ใช่ไหมคะ ผลลบของล็อกก็จะได้คือล็อกของผลหารนะคะ มันก็เป็นล็อกของ 62.5 หารด้วย 62.2นะคะ ซึ่งเมื่อคำนวณค่าล็อกฐาน e ออกมา ก็จะได้ออกมาเป็น 0.0048 อันนี้ก็คือค่า k ของเราอะค่ะ เราก็เอาไปแทนในสมการที่3นะคะที่ตรงค่า k นะคะ ก็ได้แล้วค่ะ n หรือสูตรของอจำนวนประชากรของเราเมื่อเวลาทีใด ๆ ก็เท่ากับ 62.2 คูณกับ e ยกกำลัง0.0048ทีนะคะ เราก็ให้เป็นสมการที่ 4 ค่ะจดจำสมการนี้ไว้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาใช้ในข้อที่ 1.4 ค่ะ เขาบอกว่าให้เราประมาณจำนวนประชากร ในปี พศ 2565 ใช่ไหมคะ นั่นแปลว่า ถ้าเรามองว่า 2548 ก็คือ t เป็น 0 ถ้าปี พศ 2565 ใช่ไหมคะ ก็แปลว่าเป็นไงคะ เอา 2565 ตั้ง ลบด้วย 2548 ก็จะได้ออกมาเป็น 17 อันนี้คือค่า t ของเราอะค่ะ เราก็เอา t เท่ากับ 17 เนี่ย ไปแทนค่าในสมการที่ 4 นะคะ เราก็จะได้ค่า n ของเราออกมาเป็น 62.2 คูณด้วย e ยกกำลัง 0.0048 แล้วก็แทนค่า t ด้วย 17 นะคะ เมื่อเราคำนวณค่านี้ออกมานะคะ เราก็จะได้ 67.5 ล้านคนค่ะ ต่อนะคะ ในข้อ 1.5 ให้หาว่าปีพศใดที่จำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 65.621 ล้านคนนะคะ หรือ 65ล้าน6แสน2หมื่น1,000คนค่ะ อ่ะ เราก็จากสมการ 4 ใช่ไหมคะ เราก็แทน n ของเราด้วย 65.621 นะคะ เพื่อหาค่าอะไรคะ ค่า t ค่ะ ซึ่งเราเป็นไงคะ เมื่อแทนค่าเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ65.621 แทนที่ n ใช่ไหมคะ ก็จะเท่ากับ 62.2 คูณกับ e ยกกำลัง 0.40048t ขวามือเหมือนเดิมนะคะ แล้วเราอยากหาค่า t ใช่ไหมคะ 62.2 คูณอยู่ใช่ไหมคะ เราก็ย้ายมาหารนะคะ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของการหารตรงนี้ออกมาเป็น 1.055 นะคะ แล้วอยากหาค่า t เราก็เทคล็อกฐาน e เข้าไปทั้งสองข้างนะคะ ซึ่งซ้ายมือเราก็ได้มา มีค่าออกมาเป็น 0.0048t ใช่ไหมคะ ก็เท่ากับล็อกของ 1.055 นะคะล็อกฐาน e ค่ะ เราก็จัดรูปใหม่เป็น t เท่ากับ ใช่ไหมคะ ก็ย้าย 0.0048 มาหารค่ะ เมื่อคำนวณค่านี้เสร็จนะคะ ก็จะได้ทีของเราเนี่ย ออกมาประมาณ 11 ปีค่ะ ไอ้ตัวเลข 11 ตัวนี้ก็คือทีใช่ไหมคะ ก็เอาไปบวกกับปีพศที่เริ่มต้นก็คือที่เราให้ทีเท่ากับ 0 ก็คือ 2548 ใช่ไหมคะ เมื่อ 2548 บวกด้วย 11 ก็กลายเป็น 2559 นั่นคือจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 6 5 621ล้านคนในประมาณปีพศ2559อะค่ะ จากตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถเป็นไงคะนำเรื่องของอนุพันธ์เนี่ย มาใช้ในการทำนายนะคะ หรือประมาณประชากรได้นะคะ ในปีถัดๆมาหรือในอนาคตนะคะ ข้อสังเกตค่ะ ในปี พศ 2559 นะคะ ประเทศไทยมีจำนวนประชากรนะคะ ถ้าเราเป็นไงคะ จากการใช้อนุพันธ์มาช่วยเนี่ย จากตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะ ก็มีประมาณ 65.2 65.621 ล้านคนนะคะ อันนี้โดยไม่ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ นะคะ ไม่เอามาเกี่ยวอะค่ะ แต่ถ้าจากข้อมูลจริงนะคะ ก็ลองไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะคะ ก็จะได้ว่าประมาณ 65.278 ล้านคนค่ะ อันนี้มันจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะ บทสรุปในตอนนี้นะคะ ก็ได้ศึกษาถึงการนำอนุพันธ์ไปใช้หานะคะ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรและประมาณจำนวนประชากรในอนาคตได้ค่ะ เพราะนั้นจะเห็นว่าเรื่องราวของอนุพันธ์เนี่ย มันมีประโยชน์มากเลยนะคะ กับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะ ซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัว หรือเราไม่สามารถทำความเข้าใจได้นะคะ thank you